มาขอจำแจมนะผู้จิ๋วขอจำแจมเด้อ จัดไป เออ โอ้โหสเก็ตเตอร์สามตัวแล้ว ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกม ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นว่ายังไงจังหวะนี้ผมฮึบฮึบโอ้โหยังไม่มาวยังไม่มา ไม่เป็นไรอีกสักสามสิบสปินแล้วกันนะ วันนี้มาแบบสูตรสิบสามสิบไปนะครับผม มาสูตรในแบบที่ไม่ได้ตั้งตัว แล้ววายช่องสองนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว หรือเปล่าจัดไปดีครับวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะแล้วเอช่องสองหูยเอเอว่าไงเอเอช่องสามมาเอเอกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผม เดี๋ยวมันก็ต้องมานะเชื่อผม ไม่ต้องรีไม่ต้องร้อน เออมา แล้ววายมันเข้าอย่างนี้สวยงามครับผมแล้วไปยังไงต่อไหลหรือเปล่าจังหวะนี้เออแล้วมันไหลต่อไง รออะไรอ่ะแล้วมันไหลต่อไงจัดไปดีครับมาดีอยว่ะส่งมาดีอยู่นะจังหวะนี้ส่งมาดีอยู่นะ เคด้วยขึ้นกราไป เอเอมาโอ้โหเอเอช่องแรกมาเอ ถ้าเอช่องแรกมานะรู้เรื่องเลยเอช่องแรกว่าไงกูลุ้นเออยู่เนี่ยโอ้โหเอกูหายไปไหนวะนะกอบทองเอสองตัวแต่เอ ไม่เข้าเลย เสียดายจัดครับผมมา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 เบ็ดสิบไม่แตะเบ็ดยี่มันก็ต้องแตะบ้างแหละวะจริงเบ็ดสิบไม่แตะเบ็ดยี่มันต้องมาบ้างแล้ว เชื่อผม ผมสกิตเตอร์สามตัวละไอ้สกิตเตอร์สามตัวกี่รอบแล้วเนี่ยคืออีกตัวหนึ่งมึงก็ให้กูไม่ได้เนาะมา เคด้วยว่าไงเคด้วย เคด้วยมาอยู่ห้องจังหวะนี้แล้วไปยังไงกันต่อไหลต่อหรือเปล่าว่ายังไงโอ้โหไม่ไหลวะคือไปลุยกันต่ออีกสามสิบก็ผมตามสูตรแล้วนะ สิบสามสิบไปเรื่อยๆนะครับ เชื่อผมสูตรเนี้ยเด็ดนี่ไงเคด่วดไปครึ่งคราวแล้วไปยังไงกันต่อ ไปยังไงกันต่อขนมปัง ขนมปังช่องแรกไม่มาโอ้โหเสียดาย ไปไหลไปเพื่อนไหลไปเพื่อนอย่างนั้นแหละยังได้อยู่ไหมว่ายังไง ยังไม่ได้แล้วไง มันไม่ได้อุ้ยขนมปังมาเต็มกราฟผมจังหวะนี้แล้วถังเบียร์ถังเบียร์เต็มกราฟเลยนะ จังหวะนี้ถังเบียร์เต็มกราฟ ถังเบียร์ช่องสามว่ายังไง ถังเบียร์ช่องสามมาหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วมันเข้าด้วยไง สวยงามรำแท้อะไรตะลึงครับผมดอกนี้แล้ววายเข้าต่อ แล้ววายเข้าต่ออย่างนี้สวยงามจัดไปดีครับ โอ้หสองดอกเท่านั้นนะสองดอกเท่านั้นบอกเลยว่ารู้เรื่องเรียบร้อยกำไรแล้วนะ จังหวะนี้กำไรเน้นๆแล้วนะครับ ผม โอ้โหสองดอกรู้เรื่องเลย แต่ปันผลรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์ไป1,211 บาทนะโหเอาทุนมาพันสองแตกไปพันสองเลยดอกเดียวนะครับนะโอเควันนี้ขอพักกันเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมใครชอบกินนี่เริ่มก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเมื่อนะใคถ้าอยากตามผมมาเล่นนะครับสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับนะเพื่อนนะสมัครสล็อตตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับเมื่อนะเราบอลเลตด้วยนะครับ ผมจัดปาไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ